วัสดีค่ะ พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF032 EP นี้จะเป็น EP หนึ่งค่ะ 032 นะคะ จะเป็นเสื้อกันหนาว นิตติ้งถักจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน เป็นลายกระดูกงูพี่จะแนะนำอุปกรณ์สำหรับถักเสื้อตัวนี้ เริ่มจากไหม ไหมพี่จะใช้เป็นไหมพรมเส้นใหญ่ ปริมาณที่ใช้ถ้ารอบอก 100เซนใช้ 600 กรัม ถ้ารอบอกนะคะ รอบอกส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายนะคะ ถ้าร้อยห้าเซนขึ้นไป ใช้เจ็ดร้อยกรัมค่ะ อันที่สองเป็นชิ้นงานตัวอย่าง ตรงนี้เดี๋ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งพี่ใช้ไม้นิดนะคะ ในการถักแนะนำอุปกรณ์อันอื่นก่อนนะ ไม้นิดทีหลังค่ะ เข็มโคเช พี่ใช้เข็มหัวขนาดห้ามิลค่ะ ถ้าไม่มีแบบนี้ใช้เป็นเข็มทองสองหัว เป็น หัวใหญ่8ทับศูนย์ เราจะเริ่มงานป้อนห่วงเข้าไปในแมนิดโดย การใช้เข็มโคเช เข็มเย็บไหมพรม ให้เลือกตรงนี้ที่เป็นหัวใหญ่ ๆ จะได้ใส่ไหมได้ กันไกมาร์กเกอร์ ตัวมาร์กเกอร์จะเอาไว้ใช้เวลาขั้น เวลาเราถักงาน เป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้ หรือจะเป็นกลมๆ หรือจะเป็น ไหมเศษที่เราทำคล้องเป็นสีก็ได้นะคะ ใช้แทนได้ ต่อไปเป็นไม้นิดพี่ใช้ไม้นิดแบบเปลี่ยนหัวได้ เส้นเคเบิลของพี่ต้นแบบพี่จะใช้เส้นเคเบิลยาวหนึ่งร้อยเซนเราใช้ได้ตั้งแต่แปดสิบเซนขึ้นไปนะคะ ถ้าเรามีแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบใช้ได้หมด พี่จะใช้เทคนิคของการถักเมจิกลูปในการถักหัวไม้นิดใช้สองเบอร์ค่ะ เบอร์แรกตรงนี้หัวห้ามิล หัวห้ามิลจะใช้ถักขอบแล้วก็เก็บริม อีกหัวหนึ่งหัวหกมิล หกมิลจะใช้ในการถักตัวเสื้อ ถ้าของคุณเป็นไมนิดแบบเปลี่ยนหัวได้ จะมีตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ด้วยนะ ตัวเหล็กงอแล้วก็ตัวพักห่วง ทีนี้ถ้าของคุณเป็นไม้นิดแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ คุณจะต้องซื้อทั้งหมดสองเบอร์นะคะ เส้นเคเบิลยาว ยาวแปดสิบหรือหนึ่งร้อยหรือหนึ่งร้อยยี่สิบก็ได้นะคะ หนึ่งคู่ หัวขนาดห้ามิล แล้วอีกหนึ่งคู่พร้อมเคเบิลหัวขนาดหกมิล ก็ใช้แทนได้ค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มลงงานจริงนะคะ คุณจะต้องถักชิ้นงานตัวนี้ออกมา เป็นชิ้นงานตัวอย่างลายกระดูกงู พี่จะใช้ลายกระดูกงูในการถักตัวเสื้อไม้นิดที่จะต้องใช้ในการทดลองลาย เป็นไม้นิดที่ใช้ถักตัวเสื้อ ต้นแบบพี่เมย์ใช้หกมิลในการถัก ไหมใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ได้หน้าตาชิ้นงานออกมาแบบนี้ ตัวต้นแบบนะคะ เวลาคุณจะทดลอง คุณให้คุณเริ่มห่วงด้านล่าง ยี่สิบเอ็ดบวกสอง ยี่สิบเอ็ดก็คือตัวห่วง ตัวหลัก หนึ่งหลักลายนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดมันจะใช้สามห่วงเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดบวกสองคือด้านข้าง วิธีถักชิ้นงานตัวอย่างตรงนี้ให้คุณดูรหัส KB 039 ถักสูงขึ้นมา 15เซน ถ้าคุณเริ่ม23หลัก เราจะได้ความกว้างตรงนี้ 15เซน ความสูง 15เซนแล้วเวลาเราคำนวณห่วง เราจะคำนวณห่วงแค่ 10เซนคำนวณห่วงเราก็จะใช้ไม้บรรทัดค่ะวางทาบทาบให้เริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวสันของมัน ทาบแล้วเราจะเห็นตัวขนาดของลายสิบเซนสิบเซนมันจะลงที่ช่องนี้พอดี เราก็นับตัวสันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่วงลายหกสามสิบแปดจะได้สิบแปดหลัก แล้วเราดูความสูง ความสูงเรียกแถว เราวางแบบนี้ แล้วเราก็นับ นับตัวจำนวนแถว คือตัวช่องโซ่ รายละเอียดพี่มีลงไว้ ที่คลิปรหัส KB 0 3 9 จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ชิ้นงานตัวอย่างที่เราคำนวณได้ เราต้องจดตัวนี้ไว้นะคะ เพื่อใช้ในการคำนวณงาน ความกว้าง 10เซนเราได้ทั้งหมดกี่หลัก ต้นแบบนะคะของพี่ได้ 18 หลัก ความสูงตรงนี้ วัดความสูงขึ้นไป นับช่องโซ่ ได้กี่แถว กว้างพี่ได้สิบแปดหลักสูง พี่ได้สิบหกแถว แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธี คำนวณเสื้อตัวนี้ ก่อนที่เราจะคำนวณตัวเสื้อเราจะต้องวัดขนาดของตัวเสื้อที่จะใส่ก่อนนะคะ อันนี้ค่อยๆดู ดูตรงไหนไม่ทันก็กดหยุดกดย้อนคลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อค่ะ ตัวภาพนิ่งตรงนี้จะเอาลงไว้ที่อัลบั้มของแฟนเพจ ชื่ออัลบั้ม MF 0 3 2เมทินีแฮนด์เมดที่แฟนเพจพี่เมย์เราจะวัดออกมาทั้งหมด สิบจุดค่อยๆดูนะคะ จุดแรกจุดที่หนึ่ง อันนี้เป็นทรงเสื้อที่เราจะถัก ทรงเสื้อที่เราจะถักเป็นคอกลม เป็นแขนยาว เก็บริมตรงนี้ หกเซนเก็บริมแขนหกเซนคอนะคะ คอพี่ทำลึกลงมา ประมาณนิ้วครึ่ง อ่ะ เรามาดู จุดที่หนึ่งที่จะต้องวัดก็คือ ส่วนกว้างที่สุดของร่างกาย ถ้าอกพุงสะโพก ส่วนไหนกว้างที่สุด วัดส่วนนั้น ตรงนี้นะคะ มันจะเป็นส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย เราจดไว้เป็นหลักเซนติเมตรค่ะ จุดที่สอง ความยาวของตัวเสื้อ วัดจากไหล่ของคนใส่นะคะ นี่วัดจากหุ่นลงมาเลย ไหล่ของคนใส่ยาวลงมาถึงความยาวเสื้อที่ต้องการ เสื้อกันหนาวนะคะ ถ้า จะให้สวยจะต้องยาวเลยสะโพกบนลงมาถึงสะโพกล่าง ความยาวตามชอบไหลถึงความยาวตามชอบคือส่วนที่สองความยาวเสื้อ เป็นเซนติเมตร จุดที่สาม ขอบนะคะ ขอบ ต้นแบบพี่จะถักหกเซนส่วนที่สามตั้งแต่บนขอบเสื้อขึ้นไป จนถึงรักแร้ กี่เซน แล้วที่เหลือมันจะได้ความความกว้างของแขน ความกว้างของแขนตรงนี้ มันจะเป็นส่วนที่เหลือจากความยาวเสื้อ ลบขอบ ลบจุดนี้ มันจะเหลืออันที่ห้า ตรงนี้นะคะ เป็นรักแร้กว้าง รักแร้กว้างตรงนี้เราดูแค่ด้านเดียวนะคะ แค่ไหลลงมาถึงตรง รักแร้จุดที่หกค่ะ จุดที่หก มุมนี้ถึงมุมนี้คือครึ่งหนึ่งของข้อหนึ่ง ถ้าข้อหนึ่งเราวัดรอบตัวส่วนที่กว้างที่สุดของเราได้หนึ่งร้อยเซนจุดที่หกคือห้าสิบจุดที่เจ็ดค่ะ คอกว้าง ต้นแบบของพี่พี่จะถักยี่สิบเซนนะคะ คอกว้างสิบแปดถึงยี่สิบเซนกำลังสวย แล้วจุดที่แปดจะเป็นไหลนะคะไหลสองข้างรวมกัน ลบตรงนี้ ไหล่สองข้างรวมกัน บวกกับคอมันจะได้เลขข้างบน เดี๋ยวคำนวณให้ดูค่ะ จุดที่เก้า วัดจากไหล่ไป จนถึงแขนที่ต้องการ นะคะ ไหล่จนถึงแขนตามที่ต้องการ ลบขอบออกหกเซนจุดที่สิบจุดสุดท้ายคือตรงนี้ค่ะ รอบวงแขน นะคะ รอบปลายแขนวงแขนตรงนี้ของคุณกี่เซนจดออกมานะคะ ตัวนี้เอาตามคนใส่จริง เด็กเล็กผู้ใหญ่ ผู้หญิงผู้ชายใช้ตามสัดส่วนเลยค่ะ จดเป็นเซนไว้นะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีคำนวณค่ะ ค่อยๆดูตามนะ รอบอกส่วนที่กว้างที่สุด ตรงนี้คือเลขหนึ่งเมื่อกี้ของพี่พี่จะถักหนึ่งร้อยห้าเซน หนึ่งร้อยห้าเซนคือตรงนี้นะคะ เราต้องการรู้ว่าเราจะเริ่มห่วงทั้งหมดกี่ห่วง เราเอาตัวนี้หนึ่งร้อยเซนนะคะ หนึ่งร้อยห้าเซนเนี่ย ถ้าเราต้องการรู้ห่วง ให้ใช้เลขด้านความกว้าง ถ้าเราต้องการรู้ความสูงความยาว ให้ใช้ด้านแถว ด้านนี้เรียกความกว้าง ด้านนี้เรียกความสูงหรือแถว ความกว้างจะเป็นหลัก ความสูงจะเป็นแถว ที่พี่มาร์กสีส้มไว้หนึ่งสองสามตรงนี้ ใช้ใช้ด้านสูง อันอื่นที่ไม่มาร์กใช้ด้านกว้าง ด้านหลัก เพราะฉะนั้นรอบอกเราอยากรู้ว่า รอบอกหนึ่งร้อยห้าเซนเราจะเริ่มต้นงานกี่ห่วง ที่เราจะมีปัญหาว่า เวลาเราถักเสื้อนิตติ้งขึ้นกี่ห่วงดีคะตัวนี้ค่ะ คือคำตอบเราคำนวณเองเลย ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวนี้นะ ขึ้นอยู่กับชิ้นงานตัวอย่างตรงนี้ที่คุณนับออกมาความสูงกับความกว้างเนี่ยค่ะคำนวณค่ะหนึ่งร้อยห้าห่วงคูณด้วยส่วนกว้างคือสิบแปดแล้วหารด้วยสิบได้ร้อยแปดสิบเก้าห่วง ตัวนี้เป็นตัวเริ่มลายเราถักลายกระดูกงู กระดูกงูลายจะต้องหารด้วยสามลงตัว ของพี่ได้ร้อยแปดสิบเก้าห่วงหารสามลงตัว ถ้าของคุณคำนวณออกมาแล้ว หารด้วยสามไม่ลงตัว เลือกเอาเองนะคะ ปัดขึ้นหรือปัดลงตรงนี้ พี่แนะนำให้ปัดขึ้น อ่า ของพี่จะเริ่มหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าห่วง ต่อไปดูเสื้อยาว ความยาวของเสื้อวัดจากหัวไหล่ลงไปถึงความยาวของเราตามต้องการ พี่หักขอบออกหก หักลักแร้ออกยี่สิบแปด ความยาวตัวเสื้อของพี่หกสิบแปดลบออกหกและลบยี่สิบแปดจะเหลือสามสิบสี่ ลบออกหกคือตรงไหน หกคือขอบยี่สิบแปดคือบนนี้ บนรักแร้ตรงนี้ มันจะได้ตรงสีชมพูออกมา ตรงนี้นะ สีชมพู เราอยากรู้ว่าหลังจากที่เราถักลาย กระดูกงู เราต้องถักสูงขึ้นไปกี่แถว วิธีคำนวณค่ะ เราใช้ตัวเลขที่เหลือสามสิบสี่ข้างหน้ามีมาร์กส้มสามสิบสี่คูณด้วยส่วนสูงคือสิบหก หารด้วยสิบ ได้ห้าสิบห้าแถว แขนยาว แขนยาววัดจากหัวไหล่ไปจนถึง ความยาวตามต้องการลบขอบออกหกเซนของพี่แขนยาววัดจากไหล่ไปพี่ต้องการหกสิบเซนหกสิบ ลบหกเหลือห้าสิบสี่เอาห้าสิบสี่ไปคำนวณ อยากรู้ว่าจะต้องถักยาวกี่แถวข้างหน้ามีดาว เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ใช้คือตัวเลขด้านนี้ ห้าสิบสี่คูณสิบหกหารด้วยสิบของพี่จะถักแปดสิบหกแถวคือแขน คอกว้าง คอกว้างได้มาจากตรงนี้ค่ะ หนึ่งร้อยห้าเซนหารสองจะได้ห้าสิบสองจุดห้า ห้าสิบสองจุดห้า พี่ต้องการแบ่งไหล่สิบหกข้างละสิบหกนะคะ เอาสิบหกบวกกับสิบหกลบห้าสิบสองจุดห้าจะเหลือความกว้างของคอ ความกว้างของคอยี่สิบจุดห้า ข้างหน้าไม่มีมาร์กเอายี่สิบจุดห้าคูณด้วยสิบแปด หารด้วยสิบ ตอนที่เรานับพักห่วงสสามิบเจ็ดห่วง รอบปลายแขน ต้องการสสามิบห้าเซนสสามิบห้าคูณสิบแปดหารสสิิบ หกบสามห่วง อ่า ทีนี้ ไหลถึงรักแร้ต้องถักสูงกี่แถว ตรงไหลถึงรักแร้ตรงนี้ ยี่สิบแปดเซน เอายี่สิบแปดข้างหน้ามีดาวนะคะ ยี่สิบแปดคูณสิบหกหารสิบจะได้สี่สิบห้าแถว เราจะลดคอ ตรงนี้ เดี๋ยวตอนที่ลดคอเดี๋ยวคำนวณให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ริมขอบเสื้อ ริมแขนเสื้อ ปรับได้ตามชอบ คุณอาจจะไม่เป็นหกเซนก็ได้ ถ้าเป็นหกเซนอย่าลืมลบออกเพื่อหาความยาวด้านสีชมพู ตรงนี้ ค่อยๆดู ค่อย ๆ ฟังแล้วทำตามนะคะ ไม่ยากค่ะ แต่ถ้าเกิดคุณเตรียมข้อมูลไว้ทั้งหมดแบบนี้ คุณสามารถถักได้โดยที่ไม่ต้องย้อนกลับมาคำนวณอีกเลยอของพี่ พอ คุณได้เสร็จคุณหยอด ตัวเลขลงไปในในตัวข้อมูลที่ต้องการ ขอบหกเซน ความยาวตั้งแต่ข้างบนลงมาของพี่หกสิบแปดนะคะ ตัวสีชมพูตรงนี้ สีชมพูตรงนี้ได้มาจากหกสิบแปดลบหกลบยี่สิบแปดจะได้สามสิบสี่เราก็ใส่ไว้ตรงนี้ เลขที่เราจะต้องการ เห็นคะตัวห่วงตอนที่เริ่ม หนึ่งร้อยห้าเซนคำนวณออกมาได้ร้อยแปดสิบเก้า เราจะเริ่มขอบโดยการถักลายลูกฟูก ลายลูกฟูกเล็ก มันต้องเป็นเลขคู่ พี่จะเริ่มร้อยเก้าสิบห่วง ถักสูงขึ้นมาหกเซน แล้วจะลดห่วงไปหนึ่งห่วง ให้มันได้ร้อยแปดสิบเก้าเพื่อถักลายกระดูกงู คลิปพี่เมย์จะทำออกมาทั้งหมดหก EP EP ที่หนึ่งนะคะ EP ที่หนึ่ง จะแนะนำข้อมูลคำนวณขนาดแล้วก็เริ่มลายลูกฟูกที่เอวตรงนี้นะคะ EP หนึ่งเราจะอยู่แค่ตรงด้านล่าง พอ EP สองจะเป็นสีชมพูตรงนี้ค่ะ เราจะถักลายกระดูกงูวนวงกลม สูงขึ้นมาตามที่เราคำนวณคือ สามสิบสี่เซนห้าสิบห้าแถวจนถึงตรงนี้ พอ EP สามจะเป็นชิ้นงานสีเขียวเนี่ยค่ะเราจะถักสูงขึ้นมา ถ้าตามที่เราคำนวณ มันจะต้องถักสูงขึ้นมาสี่สิบห้าแถว พี่จะถักสูงขึ้นมา แล้วลดคอ นะคะ ลดคอตรงนี้ สี่แถว เพราะฉะนั้นเราจะถักสูงขึ้นมาสี่สิบเอ็ดแถว แล้วลดคอลดไหล่ EP สี่ ย้อนกลับไปชิ้นหลัง ชิ้นหลังคอจะสูงกว่าชิ้นหน้า เราจะเว้นไหล่เหมือนกัน เว้นคอ เว้นไหล่ แล้ว EP สี่จะมีการเชื่อมไหล่ชิ้นหลังกับชิ้นหน้าชนกัน EP ห้าเราจะถักแขนเสื้อ แขนเสื้อถ้าคุณไม่ต้องการให้แขนมันสโลปแบบนี้ คุณถักตรงออกมาเป็นทรงกระบอกก็ได้ค่ะ แล้วเก็บขอบ แต่ของพี่จะทำให้มันสโลปแบบนี้นะ EP หกย้อนกลับมาเก็บคอเสื้อ แล้วก็เป็นภาพรวมของเสื้อตัวนี้ เสื้อตัวนี้จะถักจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนค่ะ เป็นลายกระดูกงู เดี๋ยวเรามาเริ่ม ้อนไหมเข้าไปที่ไม้นิดไม้นิดที่เราจะเริ่มต้นตอนแรกเป็นไม้นิดหัวขนาดห้ามิล เราจะเริ่มถักขอบตรงนี้ด้วยลายลูกฟูกต้นแบบของพี่เมย์เริ่มร้อยเก้าสิบห่วง โจทย์ก็คือเราคำนวณตัวนี้ออกมาก่อนว่าลายกระดูกงูเราใช้กี่ห่วง กระดูกงูใช้ร้อยแปดสิบเก้าหารด้วยสามลงตัว เก็บเลขตัวนี้ไว้ก่อน โจทย์ก็คือข้างล่าง มันจะต้องหารสองลงตัวพี่บวกเข้าไปอีกหนึ่งเป็นร้อยเก้าสิบค่ะ ข้อมูลทั้งหมดที่เป็นภาพนิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ พี่เมย์จะเอาลงไว้ที่อัลบั้มแฟนเพจของพี่เมย์แฟนเพจของพี่เมย์ชื่อเดียวกับ YouTube ค่ะ ชื่อเมทินีแฮนด์เมดอัลบั้มที่เก็บไว้ชื่ออัลบั้ม MF 0 3 2เมทินีแฮนด์เมดคุณตามไปที่ Facebook พิมพ์ค้นหาตัวนี้คุณเจอพี่เมย์แน่นอน หรือถ้าจะกดติดตามเป็นแฟนกันก็แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมด YouTube พี่เมย์ก็ชื่อเมทินีแฮนด์เมดเช่นกันค่ะ ถ้าคุณกดไลค์กดกระดิ่งติดตาม เวลาพี่เมย์อัปเดตข้อมูลคุณก็จะเห็น เดี๋ยวเรามาเริ่มป้อนใหม่กันนะคะ เราจะเริ่มป้อนงาน เข้าไปที่ไมนิดโดยการใช้เข็มโคเช เวลาเราจะป้อนนะคะ เราเริ่มงานเหมือนเราถักโคเช พันหัวเข็ม พันแบบนี้นะ เอาไหม ใส่เข้าไปที่เข็มโคเชค่ะ ห่วงที่หนึ่ง คลิปที่พี่เมย์สาธิตวิธีการป้อนไหมนะคะ รหัสของคลิป KB024 จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ มีให้เลือกวิธีป้อนไว้หลายวิธี เสื้อตัวนี้พี่เมย์เริ่มโดยการใช้เข็มโคเช ไหมอยู่ในเข็มโคเชนะคะไม่นิดวางท่านี้ วางเข้าไปแบบนี้ค่ะห่วงที่หนึ่ง ได้จากการดึงผ่านแบบนี้ ตอนนี้บนไม้นิดมีหนึ่งห่วงแล้วนะ ห่วงที่สองค่ะพาดไหมไป พอเราพาดไหมไปนะ ห่วงที่สองดึงเหมือนเดิม เราได้สองห่วงแล้วนะพาดไหมค่ะ ตอนนี้สองห่วงละ ห่วงที่สาม ห่วงที่สี่พาดไหมไปข้างหลัง ห่วงที่ห้า ห่วงที่หก ห่วงที่เจ็ด ห่วงที่แปด ห่วงที่เก้าห่วงที่สิบ วิธีขึ้นงานแบบนี้ มันจะทำให้งานไม่ล้างแล้วตรงชายเสื้อเราจะเป็นลายสวยเป็นลูกโซ่แบบนี้ เราขึ้นไปทั้งหมด ต้นแบบของพี่พี่จะเริ่มร้อยเก้าสิบห่วง ของคุณก็ตามที่คุณคำนวณค่ะ ต้นแบบจำนวนห่วงทั้งหมดนะคะ ของพี่ตอนที่ถักกระดูกงูของพี่พี่จะใช้ร้อยแปดสิบเก้าห่วงร้อยแปดสิบเก้าห่วงหารสามลงตัวหารสองไม่ลงตัว พี่จะเพิ่มหนึ่งห่วงเพื่อจะถักลายลูกฟูกเล็ก ลายลูกฟูกเล็กต้องเป็นเลขคู่นะคะ หลังจากที่เราป้อนห่วงเข้าไปร้อยแปดสิบเก้าห่วง ห่วงที่ร้อยเก้าสิบเป็นห่วงนี้ เราจะปัดจากห่วงตรงนี้ค่ะขึ้นมา ใส่เข้าไปในมนิด ต่อไปเราจะเชื่อมเป็นวงกลม ตอนที่เราถักตัวเสื้อนะคะ เราจะยังไม่ได้ใช้เทคนิคของการถักเทอร์บูล่าแคสออนที่ เออเมจิกลูปเราจะยังไม่ได้ใช้ เพราะว่าตัวห่วงมันเข้าไปอยู่ในตัวมนิด พอดีขอบพี่จะถักด้วยลายลูกฟูก เราต้องจัดงาน อย่าให้งานบิดห้ามบิดเด็ดขาดนะคะ แล้วเราก็จะเชื่อม ถักเชื่อมเป็นวงกลม จับงานชนกับงานค่ะ เราจะเริ่มลายลูกฟูกแถวที่หนึ่งพี่จะ ใส่มาร์กเกอร์เข้าไว้ตรงนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวพอขึ้นแถวต่อไปมาร์กเกอร์มันจะถูกย้ายขึ้นข้างบน แถวแรก เส้นยาวอยู่ขวามือนะคะ เส้นสั้นอยู่ซ้ายมือ เราจะเริ่มถักห่วงที่หนึ่งโดยการถักนิด รงนี้ไม่ได้ใช้เทคนิคในการเชื่อมต่อนะคะ ถักธรรมดาเลย ห่วงแรกถักนิด แล้วห่วงตรงนี้ที่เหลือ เดี๋ยวเราใช้เข็มสอดช่วยเก็บพาดมาทางนี้ ห่วงที่สองถักเพอห่วงที่สามถักนิด เพอ เพอแทงขึ้น นิดแทงลง นับให้ดีนะคะ นิดค่ะ อันนี้เพอ ถักขอบด้วยลายลูกฟูกเล็ก นิดเพอ นิดเพอ เดี๋ยวพองานวนมาจบ ย้ายมาร์กเกอร์ขึ้นข้างบน แถวแร ของการถักริมเสื้อค่ะ ถักนิดหนึ่งเพอหนึ่ง อันนี้เพอ นิดนิด ระวังอย่าให้งานบิด ถ้าเราถักมาถึงตรงนี้นะคะ เช็คงาน เดี๋ยวพี่จะเช็คงานให้ดู งานจะต้องจบด้วยเพอ หลักที่หนึ่งเราขึ้นด้วยนิด หลักเนี่ยค่ะ หลักสุดท้ายจบด้วย เพอ แถวต่อไปเริ่มด้วย นิด แล้วก็เพอ ตรงไหนเป็นนิดถักนิดตรงไหนเป็นเพอถักเพอ ลายนิดจะเป็นลายลูกโซ่ ลายเพอจะเป็นลายนูนขึ้นมา จนได้ความสูงตามต้องการ ขอบเสื้อพี่เมย์จะถักด้วยลายลูกฟูกสูงขึ้นมาหกเซนถึงตรงนี้ เราจะย้ายมาร์เกอร์ มาร์เกอร์จะถูกย้ายขึ้นมาข้างบน เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุด แล้วเวลาเช็คงานเช็คแบบนี้นะ ปัดห่วงทั้งหมดให้มันหันมาด้านเดียวกัน เราเช็คดูค่ะ งานต้องไม่บิดนะคะ ห้ามบิดเด็ดขาด พ้นจากแถวไปแล้ว แถวนี้ไปแล้ว ถ้าบิดนี้แก้ยาวนะ หลังจากนั้นเราก็ถักนิดเพอนิดเพอวนไปจนได้ความสูงหกเซน เรามาดูตรงที่ ตรงที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ เราจะเก็บเศษเพื่อให้งานมันเชื่อมกัน ตรงนี้มันจะเป็นปม เราขี้ปมตรงนี้ออก ปมตรงที่เราเริ่มอะค่ะ เพราะตอนที่เราเริ่มเราเริ่มเหมือนกับโคเช เนี่ย พอเราคลายปมออก คลายปมตรงที่เริ่มต้นออกใช้เข็มสอดช่วย ตรงนี้ลายมันจะมาเชื่อมต่อ เอาลายมาเชื่อมต่อกัน แล้วเราก็ซ่อนเศษใหม่ได้เลย วิธีเชื่อมแบบนี้เราจะใช้เข็มสอดช่วยเก็บ ตอนนี้ลายด้านล่างมันเชื่อมต่อกัน โดยที่เราต้องปลดไอ้ปุ่มเมื่อกี้ออกก่อน หลังจากนั้นเราก็ถักนิดค่ะ อันนี้เป็นเพอเวลาเราปล่อยไหมเวลาเราปล่อยไหม เวลาเราถักมีผลกับความสม่ำเสมอของงานนะคะ พี่จะปล่อยไหมโดยการที่เอาไหมพันนิ้วก้อย ขึ้นมาแบบนี้ค่ะงานจะอยู่ท่านี้ถักได้ทั้งสองมือนะคะ อันนี้เป็นการถักมือขวา เดี๋ยวพี่จะถักมือซ้ายให้ดู มือเราไม่ต้องมาตรงตรงแหลมไม่ต้องมาดันแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเจ็บมือนี่ค่ะตัวหัวเข็มมันจะเป็นตัวปัดออกไปพอเราถักนิดขึ้นมาเห็นไหมมันดึงออกมาอ่ดูวิธีถักเพอเพอเนี่ค่ะหัวเข็มมันจะปัด นิด ปัดขึ้น เอาใหม่ขึ้นมา เพอปัดลง มาดูด้านซ้ายมือ ด้านซ้ายมือ นิดค่ะ นิดจะทำแบบนี้ ด้านซ้ายมือจะต้องหมายปล่อยไหมให้เหมือนกับตอนที่เราถักโคเช ไหมจะอยู่ท่านี้เวลาเราถักเพอไหมขึ้นมาข้างบน ใช้นิ้วชี้ช่วย ของพี่ถักได้ทั้งสองข้างค่ะ เมื่อยซ้าย ก็ถักขวา เมื่อยขวา ก็ถักซ้าย ลองดูค่ะ มันมันฝึกได้ ถ้าเราสามารถถักได้ปล่อยไหมได้สองมือแบบนี้ เราเมื่อยข้างไหน เราก็ใช้อีกข้างหนึ่งได้ วิธีปล่อยไหม ด้านซ้ายมือ เราจะต้องปล่อยสม่ำเสมอ ไม่งั้นห่วงมันจะหลวม ปล่อยไหมจากซ้ายมืองานจะถักได้เร็วกว่าขวานะคะนะฮะ ตอนนี้คุณก็ถัก ด้วยลายลูกฟูก นิดเพอนิดเพอสูงขึ้นมา จนได้ความสูงตามต้องการ แล้วเรามาดู EP 2 MF 0 3 2 EP 2เราจะมาถักลายกระดูกงูกันค่ะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ แล้วก็รายละเอียด ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ภาพนิ่งตามไปที่แฟนเพจนะคะ ชื่ออัลบั้ม MF 0 3 2เมทินีแฮนด์เมด พบกันคลิปต่อไป MF032 EP 2 ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ